จารย์ประจำศูนย์สอบมอสซิฟิเคตวิทยาลัยเทคนิคภาคใต้ การอธิบายเนื้อหาภายในเอกสารที่มีข้อความจะง่ายขึ้นมาก หากผู้ใช้นำเรื่องของการแทรกวัตถุเช่น รูปภาพหรือกราฟิกต่างๆ มาใช้ประกอบในเอกสารบ้าง นอกจากเอกสารนั้นจะสวยงามน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังทำให้ผู้ใช้งานได้ฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่มากมายในโปรแกรม นอกจากนี้ Microsoft Word 2013 ยังสามารถจัดเก็บข้อมูลในลักษณะตารางได้อีกด้วย ซึ่งข้อดีของการจัดเก็บข้อมูลในตารางก็คือ ช่วยให้ผู้ใช้เปรียบเทียบข้อมูลแบบเดียวกัน ให้เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น เนื้อหาในบทเรียนออนไลน์ต่อไปนี้ จะกล่าวถึงรายละเอียดการแทรกวัตถุต่างๆ ในเอกสาร การสร้างและการจัดการข้อมูลในตาราง โดยเนื้อ เรียนส่วนที่ 1 และบทเรียนส่วนที่ 2 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ ส่วนที่ 1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแทรกวัตถุและองค์ประกอบอื่น ๆ โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะ การแทรกและการปรับแต่งวัตถุ เช่น รูปภาพรูปวาดข้อความสินกล่องข้อความสมาร์ทอาร์ตแผนภูมิเป็นต้นค่ะ การแทรกสัญลักษณ์พิเศษ การแทรกสูตรสมการ การแทรกถือเชื่อมโยงหลายมิติ การสร้างตำแหน่งที่ขั้นหนังสือ การแทรกดอกแคปการแทรกอ็อบเจกต์ทิกฟอร์มไฟล์และการแทรกวิดีโอออนไลน์ค่ะ ส่วนที่ 2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างและการจัดการข้อมูลในตาราง โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้ค่ะ การสร้างตารางในงานเอกสาร การประสาน การแบ่งแยกเซลล์และตาราง การใช้เครื่องมือปรับแต่งตาราง การจัดเรียงข้อมูลในตาราง การแปลงข้อมูลในตารางให้เป็นข้อความ และการแปลงข้อความเป็นตาราง เพื่อให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ ก่อนศึกษาบทเรียน ผู้เรียนควรทำแบบทดสอบก่อนเรียน โดยการทำแบบทดสอบก่อนเรียนเป็นการวัดระดับความรู้ที่มีอยู่ จากนั้นเข้าสู่บทเรียนไปตามลำดับหัวข้อ และเมื่อจบการศึกษาบทเรียน ในแต่ละส่วนทั้งหมดแล้ว ผู้เรียนควรทำแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ โดยระบบจะตรวจคำตอบ และแจ้งคะแนนให้ทราบอัตโนมัติ พร้อมจะเรียนกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ